สวัสดีนะครับ วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับรายการตามติดกันนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องเล่นแผ่นเสียง หรือว่าเทรดเทเบิลนะครับจะพา ับก็ย้อนไปเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับ สมัยที่มันยังเป็นโฟโนกราฟหรือว่าเครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกเสียงนะครับ จนกลายมาเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงในปี 1930 นะครับ คือมันก็ฮิตมาเรื่อยๆจนถึงปี 1960 นะครับ คือทุกบ้านต้องมีครับเป็นที่นิยมมากนะตอนนั้นนะครับ จนมันก็พัฒนามาเรื่อยๆ จนมาถึงในปี 1980นะครับ ทุกอย่างมันก็แบบ เหมือนมันหายไปเลยครับ คือว่าทุกคนก็ไม่ค่อยนิยม เพราะว่าหลังจากนั้นมามันก็จะมีแค่คนบางกลุ่มครับที่ยังนิยม เพราะในตอนนั้นมา มันก็มีวิวัฒนาการของพวกเทป หรือว่าซีดีนะครับเข้ามาจนทำให้มันหายไป แล้วก็มีคนบางกลุ่มที่ยังเล่นอยู่ จนในปี2000นะครับ มันกลับมาเป็นที่นิยมอีกของกลุ่มคนวัยรุ่น ข็มนะครับก็มันก็เป็นเหมือนบ้านเที่ยวไปรองรับตัวขางานะครับหรือเอาไปรองรับตัวเข็มครับ มันสามารถถอดเปลี่ยนได้ครับถ้าเข็มมันมีปัญหาก็เล่นเล่นแล้วแพ่สุดก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้หัวเข็มที่นี่นะครับก็จะเป็นหัวเข็มที่มีอ่านะครับมีนะหรือว่าตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ถ้าเป็นตัวที่ ก็จะเป็นเบสแล้วก็เทเบิลนะครับเอาไว้ควบคุมเสียงตัวนี้ก็เรียกโทนอาร์มนะครับก็เป็นตัวที่จะยกพราสิฟตัวนี้นะครับให้แผ่นเล็กพายกขึ้นมันก็จะแล้วก็ค่อยๆปลดโทนอาร์มตัวนี้นะครับยกให้มันอยู่ในมือที่แบบว่ากำลังจะลงอซ่าพอนีตอบเบสอเทเบิล ราคาก็มีตั้งแต่พันหมื่นแสน